พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ระบบติดตามสุขภาพผู้ป่วยทางไกลสำหรับโรงพยาบาลสนาม นอกจากความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่กักตัวอยู่ในสถานที่กักตัว เช่น โรงพยาบาลสนาม การบริหารจัดการสถานที่กักตัวอย่างเป็นระบบก็เป็นสิ่งสำคัญครับ เพราะนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่แพทย์พยาบาลและผู้ป่วยแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยครับ a m e d Telehealth เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการสถานที่กักตัวผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยการสื่อสารและบันทึกข้อมูลผ่านระบบวิดีโอคอล ซึ่งผู้ป่วยสามารถรายงานข้อมูลสัญญาณชีพหรืออาการผิดปกติ ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้ทุกวัน พยาบาลลงทะเบียนผู้ป่วยและบันทึกรายงานได้สะดวกรวดเร็ว แพทย์สั่งการรักษาทางไกล พร้อมบันทึกปัญหาความเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้ทุกที่ ทุกเวลา a m e d Telehealth ยังมีระบบบริหารจัดการข้อมูลเตียงผู้ป่วย และมีระบบค้นหากรองข้อมูลที่สำคัญ